รับเงินเยียวยา5,000 บาท ทำอย่างไร ฟังด่วนสรุปใครมีสิทธิ์ได้รับบ้าง สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ค่ะ แล้วก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะสำหรับเงินเยียวยา 5,000 บาทนะคะ ที่ทุกคนสอบถามกันเข้ามานะคะ ว่าจะมีจริงไหมนะคะ จะได้รับเ เงิน5,000 บาทจริงหรือไม่นะคะ เงินในส่วนตรงนี้มาจากไหนนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารกันค่ะ ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆ กันเลยค่ะ หลังจากที่มีข่าวออกมานะคะว่ามีการรับเงินเยียวยา 5,000 บาทนะคะ ซึ่งผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาในส่วนของ 5,000 บาทนี้เป็นคนกลุ่มไหนนะคะ ซึ่งท่านมีสิทธิ์ได้รับหรือไม่นะคะ จะอธิบายให้ฟังแบบนี้นะคะ ผู้ที่ได้รับเงิน 5,000 บาทนะคะไม่ใช่เงินก้อนเดียวนะคะ ท่านจะได้รับเงิน2รอบนะคะก็คือ 2,000 บาทกับ 3,000 บาท าทนั่นเองนะคะ และเงินจำนวน 2,000 บาทและ 3,000 บาทนั้นมาจากไหนนะคะ อธิบายให้ฟังแบบนี้ค่ะ สำหรับเงิน 2,000 บาทนั้นนะคะ ก็คืออยู่ในกลุ่มของเราชนะและม .33 เรารักกันนั่นเองนะคะ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินจำนวน 2,000 บาทนะคะ ซึ่งทางรัฐบาลก็มีมติออกมาแล้วว่าเพิ่มเงินให้ 2,000 บาท ซึ่งจะโอนให้สัปดาห์ละ 1,000 บาทนะคะจำนวน 2 สัปดาห์นะคะและ และใช้เงินได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ค่ะ และเงินจำนวน 3,000 บาทนั้นมาจากไหนนะคะ ก็คือเงินของคนละครึ่งเฟส 3 นั่นเองนะคะ ที่ท่านจะได้รับจำนวน 3,000 บาทค่ะ ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเราชนะและหมอ33เรารักกันนะคะ ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะ ท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินจากคนละครึ่งเฟส3ค่ะ ซึ่งก็จะมีทั้งกลุ่มรายเก่าและรายใหม่นะคะ ซึ่งกลุ่มรายใหม่นั้นนะคะก็เตรียมนะคะเตรียมตัวลงทะเบียนนะคะที่เว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com นะคะโดยกระทรวงการคลังนะคะกำลังจะเปิดให้ลงทะเบียน ในเร็วๆนี้ค่ะ ซึ่งจะมีการเสนอรายละเอียดมาตรการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือคอรมอภายในสัปดาห์หน้าค่ะ และสำหรับรายเก่าคนละครึ่งนะคะ ก็จะมีปุ่มให้กดยืนยันนะคะ เพื่อรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 3ค่ะ ก็สรุปชัดเจนนะคะว่าท่านจะได้รับเงินจากกลุ่มเราชนะม .33 เรารักกัน 2,000 บาทนะคะ และก็บวกอีกคนละครึ่งนะคะจำ ำนวนอีก 3,000 บาทเป็น 5,000 บาทค่ะ ซึ่งในส่วนของเงินคนละครึ่งเฟส 3 3,000 บาทนี้นะคะ จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 ค่ะ ก็ติดตามความคืบหน้าไว้นะคะ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรนะคะ ทางช่องก็จะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าหาก เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไป ให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันนะคะ สวัสดีค่ะ